หัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัว backstage view นะครับ backstage view คืออะไรก็คือส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์งานนำเสนอของเรา อย่างเช่นต้องการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ หรือว่าคำสั่งที่ใช้ในการเปิดไฟล์เดิมขึ้นมาแก้ไข หรือว่าจะเป็นการบันทึกไฟล์เก็บไว้เพื่อ ไว้ใช้งานต่อไปนะครับ หรือว่าจะเป็นการสั่งพิมพ์ไฟล์งานออกมา รวมถึงคำสั่งอื่นๆนะครับที่อยู่ในตรงนี้ ซึ่งการใช้งานเราจะใช้งานยังไงนะครับ ก็ตัว backset view ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของแท็บแรกของ ribbon ก็คือตัวไฟล์ตรงนี้ พอเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอ หน้าจอในส่วนของตัว backset view ขึ้นมานะครับ ก็ตัวแรกนะครับ ก็จะเป็น สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ ก็คือใช้ในการกลับไปยังหน้างานนำเสนอที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับตัวถัดมาก็คือตัว info ตรงนี้ info นี้ก็ไว้สำหรับแสดงรายละเอียดต่างๆ ของงานนำเสนอของเรานะครับ อย่างเช่นชื่อไฟล์แหล่งที่เก็บของไฟล์รายละเอียดของไฟล์ต่างๆ ตรงนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเมนู new นะครับ อันนี้ก็ใช้ในการสร้างไฟล์งานนำเสนอของเราขึ้นมานะครับ จะสร้างแบบงานนำเสนอเปล่า หรือว่าจะสร้างจากตัวแม่แบบที่โปรแกรมมีมาให้แล้วนะครับถัดไปก็ในส่วนของเมนู Open อ่า Open นี้ก็จะเป็นการเปิดไฟล์งานนำเสนอขึ้นมาก็สามารถที่จะเปิดจากงานนำเสนอเก่าที่เราเคยทำไปแล้วหรือว่าจะเปิดจากตัววันไดหรือว่าจะเปิดจากตัว คอมพิวเตอร์ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับ เมนูถัดมาก็จะเป็นเมนูเซฟอันนี้ก็คือ เป็นการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของเรานะครับกรณีที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไขมันก็จะบันทึกไปเลย แต่กรณีที่เราเพิ่งเปิดงานขึ้นมาใหม่นะครับ ก็จะเป็นการบันทึกเพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่ ตัวต่อมา save as save as นี้ ก็จะเป็นการเซฟเช่นเดียวกันนะครับ แต่จะเป็นการเซฟเพื่อตั้งชื่อไฟล์ งานนำเสนอในชื่อใหม่นะครับ ถัดมาเป็น save as Adobe PDF นะครับ อันนี้ก็คือเป็นการบันทึกไฟล์ในรูปแบบของอไฟล์ PDF นะครับ เมนูต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Print อันนี้ก็คือใช้ในการพิมพ์งานนำเสนอของเราออกมาทางเครื่องพิมพ์นะครับ ก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตรงนี้ได้นะครับ เมนูต่อมาก็คือเมนูแชร์ เมนูแชร์ตรงนี้ก็คือเป็นเมนูที่ใช้ในการแบ่งปันไฟล์ของเราให้กับผู้อื่นนะครับ จะแชร์ผ่านไหนก็แล้วแต่ อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ หรือว่านำเสนอในรูปแบบออนไลน์นะครับได้เหมือนกัน เมนูถัดมาก็จะเป็นเมนู Export อันนี้ก็เป็นการนำไฟล์ของเราออกไปในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเช่นไฟล์ PDF ไฟล์ XPS หรือว่าจะ create ออกมาเป็นวิดีโอ หรือว่าจะเซฟลงใส่แผ่น CD ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะ export ออกมาในรูปแบบไหน อันต่อมาอันนี้ก็คือเป็นการออกจากตัวงานนำเสนอของเรา นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Account Account ตัวนี้ก็คือเป็นการ เข้าบัญชี Account ของตัว วันไดนะครับกรณีที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบันไดเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานในส่วนของตรงนี้ได้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเมนูในส่วนของออปชันนะครับคลิกเข้าไปก็จะเปิดหน้าต่าง PowerPoint Option ขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆนะครับ ของโปรแกรมผ่านหน้าจอนี้ได้นะครับ มีแอดออน มีจัดการภาษา การตั้งค่า การเซฟ อะไรพวกนี้นะครับ ก็คือสามารถที่จะจัดการผ่านตรงออปชันตรงนี้ได้เลย